พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนด็อกเตอร์ดี ยาสีฟันเพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยงเป็นโรคแทรกซ้อนในช่องปากได้มากนะครับ หากเกิดการติดเชื้อจะมีอาการที่รุนแรง และหายยาก และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ถ้ามียาสีฟันที่ช่วยดูแลยับยั้งและป้องกันการติดเชื้อในช่องปากได้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และภาวะแทรกซ้อนของโรคที่เกิดในช่องปากได้มากขึ้นค่ะ บริษัทคุณค่าป่าไทยจำกัด ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก i t แทนำนวัตกรรมไมโครเอนแคปซูลเลชันมาใช้กักเก็บสารสกัดสมุนไพรไทย ในยาสีฟันด็อกเตอร์ดี ซึ่งประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพรนานาชนิด โดยเฉพาะสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีงานวิจัยรองรับว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฟันผุและลดการอักเสบของเหงือกในผู้ป่วยเบาหวานได้จริง โดยนวัตกรรมไมโครเอนแคปซูลที่นำมาใช้นั้นเพิ่มคุณสมบัติช่วยลดเชื้อที่ทำให้ฟันผุและลดการอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นการนำคุณค่าของพืชสมุนไพรธรรมชาติมา ผสานกับความรู้วิทยาศาสตร์ จนสามารถผลิตเป็นยาสีฟันที่ตอบโจทย์ต่อผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนปกติ และมักมีปัญหาสุขภาพในช่องปากได้ง่ายและเรื้อรัง ปัจจุบัน ยาสีฟันสมุนไพรดรดี มีการผลิตขายเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000